não คนจะได้เจอกันคนเขามีแต่คนจะไมาเจอกัน อะไรอะไรลงมาว่าอะไรครับพวกโค้ดโอ๊กดูอ่า